IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การพัฒนาทักษะการเขียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาดูวิธีการฝึกเขียนที่เน้นการสื่อสารในสังคมกันค่ะ เทคโนโลยีที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือเว็บบล็อก ค่ะ เว็บบล็อก หรือบล็อก เป็นพื้นที่บนเว็บสำหรับการเขียนและการแก้ไขข้อมูล โดยจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และสามารถเข้าชมได้โดยชุมชนบนระบบอินเทอร์เน็ต จากการศึกษาพบว่า บล็อกมีศักยภาพด้านการศึกษาเช่น การใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน หรือใช้เพื่อการจัดการความรู้ บล็อกมีการทำงานเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ แต่บล็อกก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก ประกอบด้วย บล็อกไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน และผู้ใช้บล็อกก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีตามบล็อกที่ให้บริการอยู่บนอินเทอร์เน็ต บล็อกมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายอย่าง เช่นการจำกัดการเข้าถึง โดยสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถอ่านและโพสต์ข้อความ นอกจากนี้บล็อกสามารถกำหนดได้ว่า ใครมีสิทธิ์ที่จะเขียนบนบล็อกได้บ้าง เราอาจกำหนดให้ตัวเราเพียงคนเดียวเป็นผู้เขียน และผู้เข้าชมไม่สามารถเขียนข้อความหรือแก้ไขข้อความได้ นอกจากนี้บล็อกไม่สนใจสถานะของผู้ใช้ เราไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อสกุลจริงในการเขียนบล็อก ผู้ใช้สามารถใช้ชื่ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการ การเขียนบนบล็อกไม่ได้จำกัดเฉพาะการใช้ข้อความ แต่ยังรวมถึงการใช้ภาพ เสียงวิดีโอ และการใส่ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ข้อความที่เขียนบนบล็อกจะถูกจัดเก็บอย่างถาวรโดยอัตโนมัติ หากเราเนี่ยต้องการอ่านโพสต์เก่าๆ ที่เราเขียนไว้ ก็สามารถสืบค้นได้ด้วยคำหลักหรือว่าใส่วันที่ค่ะ ผู้เรียนสามารถใช้บล็อกส่วนตัวเพื่อเป็นที่เผยแพร่ผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางภาษา การเผยแพร่บล็อกออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเขียน โดยผู้อ่านไม่ได้จำกัดแค่เพื่อนร่วมชั้น แต่ยังอาจรวมถึงสมาชิกในบล็อก ที่สามารถช่วยแสดงความคิดเห็นต่องงานเขียนแต่ละชิ้น หากเราเขียนดี เราอาจมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ทำให้เรายิ่งมีกำลังใจในการเขียน ปัจจุบันมีการใช้เว็บบล็อก เพื่อสนับสนุนการเขียน เบิร์นสไตน์กล่าวถึงการใช้เว็บบล็อก เพื่อพัฒนาการเขียนไว้ว่า การเขียนบ่อยๆ ช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนได้ และการเขียนให้ผู้อ่านได้อ่าน ช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียน และที่สำคัญ การเขียนบนคอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียน อย่างไรก็ตามผู้เรียนบางคนเนี่ย อาจจะไม่ได้พัฒนาการเขียนเพราะการเขียนบนคอมพิวเตอร์บ่อยๆ ก็ได้ แต่เขาก็ได้เรียนรู้จากการหาความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรม หรือการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เขาสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและชัดเจนบล็อกสำหรับฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือบล็อกของผู้สอนบล็อกของผู้เรียน และบล็อกของชั้น บล็อกของผู้สอนจะดำเนินการโดยผู้สอนเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่บทอ่านที่จำเป็นแก่ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สำรวจเว็บไซต์ภาษาอังกฤษที่ครูแนะนำ นอกจากนี้ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด โดยใช้ปุ่มแสดงความคิดหรือคอมเมนต์ และเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง บล็อกผู้เรียนจะดำเนินการโดยผู้เรียนแต่ละคน บล็อกประเภทนี้เป็นเสมือนพื้นที่ส่วนตัวของผู้เรียน โดยสามารถเป็นที่ฝึกเขียนในหัวข้อที่ชื่นชอบหรือสนใจ เพื่อรับฟีดแบ็จากผู้อ่าน และอาจใช้เป็นสมุดสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-portfolio เพื่อเผยแพร่ผลงานของตนเอง บล็อกของชั้นเป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันของชั้นเรียนทั้งหมด สามารถใช้สำหรับการโพสต์ และแบ่งปันข้อความ ภาพ และลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการอภิปรายในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เหตุผลของการใช้บล็อก เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็คือ ข้อที่ 1 เพื่อเป็นที่ฝึกอ่านเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ซึ่งบทอ่านอาจจะมาจากผู้สอน หรือเป็นการแชร์จากผู้เรียน หรือแม้กระทั่ง จากคนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกเว็บบล็อกนั้นๆ และข้อ2เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เรียน ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับระดับของตนเอง อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้สอนสามารถใช้บล็อกของตนเนี่ย เป็นที่รวบรวมลิงก์ที่จะนำผู้เรียนไปสู่แหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ ข้อ 3 เพื่อส่งเสริมความเป็นชุมชนในการเรียนรู้ บล็อกของชั้นเรียนเป็นเสมือนชุมชนออนไลน์ ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิก เพื่อแบ่งปันความรู้และแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนของสมาชิกคนอื่นๆ ข้อ4เพื่อสนับสนุนการอภิปรายนอกชั้นเรียน บางครั้งการอภิปรายในชั้นเรียนอาจมีข้อจำกัดด้านเวลาและจำนวนผู้เรียน ในเว็บบล็อกนั้น ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีได้จากทุกที่และทุกเวลา และข้อ 5 เพื่อสนับสนุนการเขียนแบบกระบวนการ เนื่องจากผู้เรียนต้องเขียนเพื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์ พวกเขาจึงต้องตั้งใจกับการเขียนมากขึ้น ผู้เรียนเนี่ยต้องเริ่มเขียนทีละกระบวนการ เพื่อให้ได้งานเขียนที่มีคุณภาพก่อนออกเผยแพร่ และข้อ 6 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของผู้เรียนเอง อย่างที่ได้พูดไปแล้ว บล็อกเนี่ยสามารถเป็นเสมือน e-portfolio ที่รวบรวมงานเขียนของผู้เรียน และทำให้เห็นพัฒนาการในการเขียนที่เป็นรูปธรรม ข้อสุดท้ายข้อ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกได้มีส่วนร่วม ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะผู้เรียนบางคนไม่เคยแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเลย เพราะเขินอายและไม่มั่นใจ แต่ในโลกออนไลน์เขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในบล็อกส่วนตัวของเขาเองนะคะ การใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนมีข้อจำกัดไหมคะ มีค่ะประการแรกเลยก็คือ บางครั้งเนี่ย อาจมีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหานี้ ผู้สอนสามารถจำกัดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะผู้เรียนในชั้น หรือสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและ 2. ปัญหาในการแก้ไขงานเขียนของผู้เรียน มันเป็นเรื่องยากที่ครูผู้สอนจะแก้ไขงานของผู้เรียนในบล็อก สิ่งที่ทำได้ก็คือ การแก้ไขก่อนเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต หรือเราอาจจะนำงานเขียนชิ้นที่เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยกลับมาในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ร่วมกันแก้ไข เพื่อที่จะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็นำไปปรับปรุงในงานเขียนชิ้นต่อไปค่ะ แล้วก็ประการที่ 3 ก็คือ เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัว บางครั้งเว็บบล็อกที่เราเป็นสมาชิก อาจจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก วิธีป้องกันก็คือ เราควรจะเลือกใช้เว็บบล็อก ที่มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ และสามารถจำกัดคนที่จะเข้าถึงงานของเรา และก็ผู้เรียนของเราได้ค่ะ จะเห็นได้ว่าเว็บบล็อกเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียน ซึ่งการเขียนสามารถทำเป็นงานเดี่ยว หรืออาจเป็นการเขียนร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือ collaborative writing ก็ได้ นอกจากเปิดโอกาสในการฝึกเขียนมากขึ้น เว็บบล็อกยังเป็นสื่อกลาง แลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ค่ะ หลังจบบทเรียนในวันนี้ ลองไปสำรวจบล็อกสำหรับการเรียนรู้ภาษาดูนะคะ ว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้าง พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ